สำหรับประโยค我们今晚干点什么呢แปลว่าเย็นนี้เราทำอะไรต่อ คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า今晚แปลว่าคืนนี้ คำว่า干แปลว่าทำ คำว่า点แปลว่านิดหน่อยคำว่า什么แปลว่าอะไร คำว่าเนาะแปลว่าไหมสำหรับประโยค 去巴东跳迪斯科怎么样แปลว่าไปเต้นดิสโก้ที่ป่าตองกันไหมคำว่า去แปลว่าไปคำว่า巴东แปลว่าป่าตองคำว่าเี่ยวแปลว่าเต้นคำว่าดิสโก้แปลว่าการเต้นดิสโก้คำว่า怎么样แปลว่าเป็นอย่างไรหรือเป็นไง